สวัสดีค่ะเพื่อน ๆ วันนี้กุ๊กกิ๊กมีสูตรสำเร็จในการลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติมาฝากกัน แต่ก่อนน้ำหนัก 58 กิโล เรียกว่าหาเสื้อผ้าใส่ยากมากนะคะ กินยาลดน้ำหนักเนี่ยมาแล้วทุกยี่ห้อเลยตั้งแต่ถูกยันแพง แต่ก็ไม่เห็นผลแล้วก็มีเอฟเฟกด้วย จนกระทั่งดีเจที่ต้นหอมส่งตัวเทสมาให้ นี่ตัวนี้เลย LB อาหารเสริมลดน้ำหนัก LB นะคะมาให้กิ๊กเป็นหนูทดลองยา ซึ่งในหนึ่งกล่องเนี่ยจะมี 30 แคปซูล ก็คือ 3แพ็คแบบนี้ แต่ว่าอันนี้กิ๊กกินไป เอ่อ อันนี้เนี่ยกินไปเข้ากล่องที่ 4 แล้ว เท่ากับ 3 กล่องกับอีก 4 เม็ด จากน้ำหนัก 58 เหลือเท่าไหร่ เดี๋ยวมาดูกัน นี่ให้ดู ำทำทำเดี๋ยวกลับกล้องก่อนนะคะสี่สิบเก้าลดมาเก้าโลฟินมากเลยนะคะ ถ้าสาวๆ คนไหน อยากจะหาวิธีลดน้ำหนักแบบธรรมชาตินะคะ